kapan tepatnya Anda akan pergi dari Phuket? Saya akan pergi dari Phuket pada tanggal 3 Maret. Saya berharap Anda senang tinggal di Patung. Terima kasih Bu, selamat tinggal. Selamat tinggal dan semoga perjalanan Anda menyenangkan, Pak.สำหรับบทเรียนที่ 1ตอนที่3นี้ยังเป็นการสนทนาต่อเนื่องระหว่างนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ผู้เรียนจะเรียนรู้การตั้งคำถามเกี่ยวกับวันที่ที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางกลับ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองใช้ สำนวนอวยพรให้นักท่องเที่ยวสนุกกับการพักที่ป่าตอง มีการใช้สำนวนกล่าวลาอย่างง่ายๆำหรับประโยคคำถาม Pak kapan tepatnya Anda akan pergi dari Phuket แปลว่า คุณจะออกจากภูเก็ตวันที่เท่าไหร่คำว่าตาปันแปลว่า เมื่อไหร่คำว่าตะปัดเนี่ยแปลว่า แน่แน่คำว่าอ Anda แปลว่า คุณคำว่าาการแปลว่า จะคำว่าอร์กีแปลว่า ไปคำว่าดาริแปลว่า จาก สำหรับประโยคคำตอบ Saya akan pergi dari Phuket pada tanggal-tanggal 13 Maret. แปลว่าฉันจะไปจากภูเก็ตวันที่ 13 มีนาคมคำว่า saya แปลว่าฉันคำว่า pada แปลว่า บนคำว่า tanggal แปลว่า วันที่คำว่า pada tanggal แปลว่า ในวันที่ คำว่า มารั t แปลว่า มีนาคม สำหรับประโยค Saya berharap Anda senang tinggal di Patong แปลว่าฉันขอให้คุณพักผ่อนที่ป่าตองอย่างเต็มที่ เป็นการอวยพรจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ขอ ให้นักท่องเที่ยวสนุกกับ ป่าตอง คำว่า Saya แปลว่า ฉันคำว่าเบรารับแปลว่า หวังคำว่า Anda แปลว่า คุณคำว่าสมัครแปลว่า มีความสุขคำว่า tinggal แปลว่าพักคำว่า di แปลว่า ที่สำหรับประโยค terima kasih bu selamat tinggal แปลว่า ฉันขอขอบคุณคุณผู้หญิง หรืออาจจะแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆ ว่าฉัน ขอบคุณครับคำว่า terima kasih แปลว่า ขอบคุณคำว่า selamat tinggal แปลว่า ลาก่อนสำหรับประโยค Selamat tinggal dan semoga perjalanan Anda menyenangkan, Pak. แปลว่าลาก่อน เป็นจำนวนใช้บอกการกล่าว นักท่องเที่ยวกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและพูดกล่าวลาก่อนเดินออกจากช่องตรวจคนเข้าเมืองคำว่า Selamat tinggal แปลว่า ลา ก่อน แต่ในภาษาไทยอาจจะใช้คำว่า สวัสดี แทนคำว่า ลาก่อน เพราะคำว่าสวัสดีในภาษาไทยใช้เป็นคำทักทายหรือเป็นคำกล่าวลาก็ได้ คำว่า dan แปลว่า และ คำว่า semoga แปลว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำว่า perjalanan แปลว่า เดินทาง คำว่า anda แปลว่าคุณคำว่า menyenangkan แปลว่า สนุก